แปลเนาะไม่แปลก็ไม่เป็นไรบางแห่งก็แปลเพาะมาก ไปทางอุดร ขอนแก่นก็แปลอีกแบบหนึ่งแต่ก็เป็นทำนองสารพัญญะแบบอีสาน แต่ก็ไพเราะมาก แบบโบราณมาทางภาคกลาง กรุงเทพเราก็แปลอีกแบบหนึ่งก็ความหมายอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่วงทำนอง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 ผู้เป็นพระบรมครู เป็นผู้ตัดสรู้ เป็นผู้รู้จริงเห็นแจ้งในสัจธรรม ในความจริงในธรรมชาติ เรียกว่าบรรลุธรรมหรือตัดสรู้ธรรม หรือตัดสรู้อริยสัจสี่จึงได้ชื่อว่าเป็นการเกิดด้วยนามกาย เรียกว่าเกิดเป็นพุทธะนั่นเอง การเกิดของพระองค์ เกิดครั้งแรกเป็น สิทธัตถนาสกุมาร ด้วยรูปกาย เกิดครั้งที่สองด้วยนามกาย เรียกว่าได้บรรลุธรรม ได้ตัดสรุธรรมได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติ ซึ่งเป็นขบวนการ หรือกฎของธรรมชาติในกระบวนการของเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงเข้าใจ และก็นำมาบอกพวกเรา มาจำแนกแจกแจง มาจุดประทีปในที่มืดให้มีแสงสว่าง เหมือนการเปิดของ ที่ปิดอยู่ เหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ หงายขึ้นตั้งแต่โบราณกาลก็มีความเชื่อต่าง ๆ นานากันเนาะแม้แต่ ในทางยุโรปตะวันตกก็เหมือนกัน ความเชื่อของมนุษย์โลกก็แตกต่างกันไป แล้วก็มีศาสนา มีความเคารพนับถือมีความเห็นก็แตกต่างกันไป มีลัทธิความเชื่อหรือศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเหมือนกัน แต่ในพวกเราในชมพูทวีป หรือในดินแดนสวนภูมิดินแดนชมพูทวีปคือประเทศกลางสวนภูมิคือประเทศปลายแดน ประเทศอินเดียที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นเขตชมพูทวีป ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์โลก ที่มีการพัฒนามาขั้นสูงสุด เพราะในประเทศอินเดียก็มี เจ้าลัทธิศาสนาศาสดา มาเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้ว เหมือนกรุงพาราณสีเห็นไหมสี่พันกว่าปีไม่เคยลกลาง แต่เมืองอื่นลกลางไปหมดแล้ว แต่กรุงพาราณสียังไม่เคยลกลางมาก่อน คือสถานที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรสูตรที่ โปรดพระปัญญวคี ที่พวกเราได้สวดกันไป ที่เราได้สวดกันเรียกว่าธรรมจักร จนได้ พระสงฆ์ได้อุบัติขึ้นในโลกเรียกว่าอัญญากลตัญญะเป็นผู้มีดวงตาเห็นเห็นธรรม ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีความดับ ไปเป็นธรรมดา เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือเป็นผู้ยืนยันในการตัดสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นองค์แรกในโลก แต่ถ้าพูดถึงการตัดสรุปใหม่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็มีพ่อค้าวานิชสองพี่น้อง ก็เป็นคนมอญในประเทศพม่าแต่ก่อนก็เป็นประเทศมอญเนี่ยนะตัดสรุปใหม่ตัปุตสะกับพันลิกะ ชื่อสองพี่น้อง พระองค์ตัสรุยใหม่ก็เป็นพวกค้าวานิชผ่านไปก็แวะเข้ามา เห็นรัศมีของพระองค์ผ่องใส ที่เสวยสุขอยู่ ก็ไปกราบ ถวาย พัตตาหารพระองค์ก็ประทานพระเกศาแปดเส้น ก็ได้มาสร้างเจดีย์ในประเทศพม่าเห็นไหมพระเกศาแปดเส้นที่พระองค์ได้ส่งประทานให้แก่ตปุตสะกับพันธิกะเป็นสองพี่น้องชาวมอญพ่อค้าวานิชแต่จริง ๆแล้วสมัยนั้นก็เป็นประเทศเดียวกัน ถึงพวกเราเนี่ยพม่า ก็เป็นดินแดงของอินเดียเรียกว่าเป็น เมืองที่ขึ้นโตประเทศอินเดีย แสดงว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากเนาะสมัยพระเจ้าอลองพยายุบพุกาม ทะเลเมืองทะเลแห่งเจดีอยุทยา อโยธยาก็ขึ้นขึ้นกับเมืองพุกาม พระเจ้าอลองพยาเมืองพุกามในยุคสมัยนั้นก็เป็นยุคสมัยของกุบไลขาน กลุ่มไรขันก็คือหลานของเตมูจินหลานของหลานคนเจงกิดขานในยุคสมัยนั้น แสดงว่าหลังจากเจงกิดขานได้คลอง ไปครึ่งโลกค่อนโลก ได้ยึดครองไปค่อนค่อนโลก เพราะเป็นคนที่ลบเก่งจากเมืองเล็กๆ เมืองน้อย และสามารถรวบรวมมีประสบการณ์ในการลบมากสมัยโบราณก็สามารถเอาชนะประเทศจีนได้ สามารถเจาะกระแพงเมืองจีนได้ กลุ่มไรคันก็มีกองทัพอันยิ่งใหญ่ห้าล้านคน เยอะไหมกองทัพห้าล้านคนสมัยโบราณถือว่าเยอะเนาะพระเจ้าลองพญาก็ถือว่า มีกองทัพอันยิ่งใหญ่เหมือนกันสามล้านคน แต่ก็ถือศาสนาเข่งกัดในเมืองปุกาม ทีนี้กลุ่มไร้ขานก็ได้ยินกิติศัพท์ของ อลองพระเจ้าอลองพญา ก็อยากจะเป็นมิตรเป็นสหายด้วย อยากจะเจรจาเป็นมิตรเป็นสายเป็นเพื่อนนั่นแหละก็ส่ง ก็เรียกว่าทูตเนาะส่งสมณทูตมาสิบห้าคนมาเจรจากับ พระเจ้าลงพยาแต่ว่าก็ด้วยความทนงตนของกุบไลคานหรือความทนงตนของพระเจ้าลงพยาที่เขามาเป็นอคันตุกะมาเยี่ยมเมืองตัวเอง ก็หลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่ แต่ทางนั้นก็ไม่รู้จักขนบธรรมเนียมของชาวพุทธก็จะใส่รองเท้าเข้าไป ในเจดี ในวัง พระเจ้าหลวงพยามก็ไม่พอพระไทยเป็นอย่างยิ่ง ก็เลยจับประหารจับสมทูตของกลุ่มไรการประหารชีวิต แล้วก็ส่งกลับไปส่วนหนึ่ง ส่งกลับไปห้าคนประหารไปสิบคน ส่งกลับไปให้กลุ่มไร้ขานก็ไปรายงานบอกว่าเราไม่ยินดีมาแบบนี้ถือว่าไม่เคารพกัน ไม่เคารพศาสนสถานไม่เคารพคุณพระพุทธธรรมสงฆ์ไม่เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีของ เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดิน หรือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองผู้กาม พอกลับไปถึงประเทศจีน ก็ไปรายงานกับกลุ่มไรขานกลุ่มไรขานก็ส่งพระพิโรธปอส่งโกรธจัด ที่จัดสมณทูตประหารโกรธจัด เมื่อโกรธจัดแล้วทำยังไงนะก็กองทัพอันยิ่งใหญ่นะห้าล้านคนกับสามล้านคนเนาะก็ยกทัพมาบดขยี้เมืองปูกามเผาทำลายทุบทิ้งอาณาจักรผูกามก็ล่มสลายเพราะกลุ่มไรขาด ราะเขาลบเก่งมาก ลบเก่งมากเชื่อลูกฉลาดเจงคิดขานเขาลบเก่งมาก ไปถึงยุโรปไปถึงอิตาลี ไปถึงฝรั่งเศส เก่งไหมป่าเขาไปค้นโลก อันนี้คือประวัติศาสตร์ที่จริงเรื่องเงินลรามันมีเยอะนะ ที่อาจารย์ได้ ดูสารคดี จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะ แต่มันถูกบันทึกมาแบบนี้แล้วก็ พูดไปตามเนื้อผ้านะเหมือนกับเราหยาดโยมฟัง เหมือนฮิตเลอร์นะคนตายเพราะฮิตเลอร์ไปห้าสิบล้านคน คนตายเพราะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรวมทั้งฮิตเลอร์ด้วยเจ็ดสิบล้านคน โอ้มันน่าอนาถเรานึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีเลย โอ้โหมนุษย์โลกเนี่ยมันโหดจริง ๆ แต่มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์โลก ดีก็อยู่ตรงนั้นนะดีสุดๆก็ดูตรงนั้น เก่งสุดๆก็อยู่ตรงนั้น เก่งสุดๆอีกอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะ แบบที่จะทำลายล้างโลก เก่งสุดๆอีกแบบหนึ่งที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันเก่งคนละด้านนะ มันสุดยอดทั้งสองฝ่าย สุดยอดของความทุกข์ ของมนุษย์โลก สุดยอดของความพ้นทุกข์ของมนุษย์โลก คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โลกนี้ได้รับความสงบร่มเย็นในส่วนหนึ่งที่ผมได้ทรงตัดสรู้ เพราะได้มองเห็นจิตใจหรือก็เรียกว่าอะไร สันดานแท้ของมนุษย์โลก ได้มองเห็นความโลภความโกรธ ความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความเห็นแก่ตัวของมนุษย์โลก ทั้งๆที่มันเกิดมาไม่ถึงร้อยปี แต่มันก็จะครองโลกไงคิดดูสิต้องเข็นฆ่ากัน ต้องทำลายโลก ต้องฆ่ากัน ไม่รู้ฆ่ากันไปเท่าไหร่ไม่รู้เนาะกองทัพห้าล้านคนกับกอง ทัพสามล้านคนบดขยี้กันเองอนณาจากพวกกรรมล่มสลายอย่าไปคิดดู อย่างน้อยต้องตายเป็นล้านใช่ไหมล่ะ เหมือนกับสงครามระหว่างคูสงครามครูเสดเนี่ยนะจะลบกันนะนั่นแหละตายกัน เยอะมากอันนี้คือพูดเรื่องของโลกเขาจนถึงปัจจุบันนี่แหละ บ้านเมืองมันเดือดร้อนวุ่นวายโลกมันเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะกิเลสตัวเดียวอะ ที่บอกในสมงตัดสรูโอ้โหกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาเพราะกิเลสตัณหาความอยากของมนุษย์โลกที่มันเกิดเกิดขึ้นมาในใจ เขาไม่สามารถที่จะมองเห็น คือมันทำให้จิตใจเล่าร้อนกวนกวายพระองค์ถึงตัดว่านัตติตัณหาสมานาที แม่น้ำเสมอ แม่น้ำมหาสมุทรจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี เหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพยอมท่านว่าแหละให้ภูเขากลายเป็นทองคำทักสามลูกมันก็ไม่พอต่อความต้องการ กิเลสที่มีอยู่ในใจของมนุษย์โลก ผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันก็เป็นธรรมดาพวกเรานี่ถือว่าโชคดีเนาะได้สดับธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สดับธรรมของสาวก ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่นำมาถ่ายทอดให้เรา เอ๊ทำไมถึงมาถึงเราคนโบราณนึกถึงคุณของคนโบราณเนาะห้าร้อยปีนะจึงถูกเขียนมาเป็นตัวหนังสือ สืบทอดมาได้ยังไง คงจะเหมือนในพม่าเนาะ ในพม่าภิกษุที่ท่องพระใจปิฎกจบเนี่ยท่องเป็นสิบปี รัฐบาลพม่า ประธานรัฐบาลองซานซูจีก็จะถวายความสะดวกแก่พระภิกษุ ผู้ทรงมรไตรปิฎกคือท่องอาศัยการท่องจำสืบทอดกันมา 500 ปี ถึงบันทึกขึ้นเป็นตัวหนังสือ จะส่งมาได้ยังไง เราจะเชื่อได้ไหม ก็ความถูกต้องดีงามมันก็จะเป็นระบบของมันอยู่ เหมือนธรรมจักรให้ไหน ท่องเอาไว้เห็นไหมเราท่องเอาไว้ใครจำได้บ้างธรรมจักรส่วนที่ไม่แปลส่วนพังจาตโยมก็จะได้อย่แงไร แต่ส่วนแปลญาติโยมก็ได้เหมือนกัน เพราะพวกเราที่นี่ก็จะส่วนแปล เหมือนอาจารย์เต่ยถ้าส่วนแปลโอเคได้ แต่ถ้าส่วนไม่แปลต้องมีเพื่อนนะไม่มีต้องมีเพื่อนได้โยูแต่ถ้าส่วนแปลก็ต้องมีเพื่อนเหมือนกันแหละก็สึกก็จะไปได้เหมือนกัน เรียกว่าเป็นการทรงพระไตรปิฎกเอาไว้ ก็เรียกว่าเป็นคำสอนหรือพุทธวจนะนั่นแหละแล้วเราจะเราจะปฏิเสธได้ไหมว่า เราจะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็สาวกเป็นผู้ทรงไว้ตั้งห้าร้อยปี กว่าจะถูกเขียนขึ้นมาแล้ว จะไม่เชื่อครูบาอาจารย์มันจะถูกไหมจะไม่เชื่อสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะถูกไหมเพราะทุกสิ่งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มันก็เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมบูรณ์แบบ ที่ปัญหาบันทึกเอาไว้ แม้แต่พระสูตร พระอภิพระสูตร พระวินัย พระสูตรสองหมื่นหนึ่งพันบอกพระพิพระพระวินัยก็สองหมื่นหนึ่งพัน ก็เป็นสี่หมื่นสองพันวอกสี่หมื่นสองพัน สี่หมื่นสองพัน แล้วก็พระอภิธรรมเท่าไหร่สี่หมื่น 2,000รวมกันแล้วเป็น 84,000เนาะถึกไหมลืมเหมือนกันไม่ค่อยได้พูดแต่เรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้พูดอาจารย์จะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยจำก็พยายามมาจะพูดเพื่อให้เป็นการจำเอาไว้ได้หัวข้อเป็นบางอย่าง พอปริยัติเลยการศึกษา ก็ถือว่าเป็น เป็นอะไร เป็นแผนที่เนาะ ปริยัติเป็นแผนที่ ปริยัติเป็นยาทาบอวิปัสนาเป็นยากิน เป็นยาทากับยากิน มันก็ต้องคู่กันไป การศึกษากับการปฏิบัติก็ต้องคู่กันไป พอการศึกษาปริยัติก็ต้องเล่าเรียนท่องจำหัวข้อเอาไว้ การปฏิบัติก็คือนำมาลงมือปฏิบัติ ก็รู้ว่าแผนที่ไปโน่นไปนี่เราก็ไปสระบุรีไปโคราชจะไปยังไง ปฏิบัติก็คือเราต้องลงมือเดินทางไป แต่แผนที่เรารู้ว่าต้องผ่านอำเภอไหนผ่านจังหวัดไหนเรารู้ เพื่อไม่หลงทาง การศึกษาก็เช่นเดียวกัน แต่ก็แต่ก็หลงทางอยู่บ่อย เพราะหลงหลงทางเพราะอะไร เพราะหลงใจตัวเอง ไม่เชื่อใจ ไม่เชื่อธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงบอกสอน ก็หลงตาหูจมูกลิ้นกายใจ หลงความรู้สึกตัวเอง หรือลงในขันห้านะลงในขันห้าของตัวเอง ก็เลยเชื่อตัวเอง เชื่อความรู้สึกของตัวเอง เชื่อความอยากของตัวเอง แม้แต่การทำอะไรก็ตามแต่ ถ้าขาดหลักธรรมของพระสมมาสัมุทธเจ้าแล้วขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญา ก็แสดงว่าต้องขาดความละอายชั่วโกบาปใช่ไหมล่ะขาดความละอายชั่วโกบาปขาดความสงบร่มเย็น เพราะไม่มีศีลนี่แสดงว่าไม่มีการงดเป็นจากบาปแล้วใช่ไหม อย่างน้อยไม่มีศีลห้าก็แสดงว่าไม่งดเป็นจากบาปนะไม่มีสมาธิแสดงว่าจิตใจสับสนวุ่นวายนะ ไหลไปตามความรู้สึกไป ไม่มีปัญญาก็แสดงไม่รู้เท่าทันความ เหตุปัจจัยของปัญหาและความทุกข์ เหตุปัจจัยของปัญหาและความวุ่นวี่วุ่นวาย ที่มีอยู่ในใจของตัวเอง ถ้าใจตัวเอง ไม่มีกฎกติกาที่ถูกต้อง หรือไม่มีความสงบเย็น เวลาพูดมันก็พูดด้วยความเล่าร้อน พูดด้วยความอยาก เวลาทำมันก็ทำด้วยความเล่าร้อนทำด้วยความอยากเห็นไหมมันก็ทำด้วยความเล่าร้อนทำด้วยความเพียรแก่ตัวทำอะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่มีความสงบร่มเย็นเนี่ยมันต้องมีความร้อนร้อน แม้จะศึกษาเล่าเรียนยังไงก็ตามแต่ เพราะมันมีความอยากเป็นผู้บงการจิตใจ ความโลภบงการจิตใจ ความเห็นแก่ตัวบงการจิตใจ เอาเถอะ แม้จะเขียนกฎหมาย มันก็ต้องเขียนตามเข้าข้างกิเลสตัวเองนะมันไม่ได้เขียนด้วยจิตใจที่มีความสงบร่มเย็นนะมันมันไม่ได้มุ่งไปตรงนั้น ถ้าจิตใจมีความสงบร่มเย็น มันก็จะเขียนเพื่อจะมุ่งไปสู่ความสงบร่มเย็น มันต้องสอนเพื่อจะให้ไปสู่ความสงบร่มเย็นเหมือนพระสมมาสัมพุทธเจ้าเลยไนมสอนที่จะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นเพราะจิตใจท่านสงบร่มเย็นแล้ว จิตใจท่านพ้นแล้วท่านก็จะสอนให้เราพ้นไปด้วย พ้นจากปัญหาในความทุกข์ไปด้วยท่านต้องได้ตัดสรู้อริยสัจสี่ตัดสรู้ทุกข อ้าการที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ทุกข์ไม่ได้ตัดสรู้สุขนะ แต่พวกเราปฏิบัติอยากได้แต่ความสุขใช่ไหมล่ะเกิดมาก็อยากได้แต่ความสุขพระองค์บอกว่าสาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์สาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขัง แม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขะเห็นไหม ความโศกความเศร้าใจความเพียรไรลำพันธ์ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มีใครสอนบ้างในโลกนี้มีไหมนอกจากพระสมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเอมีใครสอนไหมอัตมาถึงแปลกเออพ่อแม่ก็ไม่เคยสอนในแบบนี้ คำสอนนี้น่าพิสูจน์เห็นไหมน่าพิสูจน์น่าพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือไม่จริง อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้ได้ได้พิสูจน์ได้ไหมได้ปฏิบัติ ได้พิจารณาตามนะได้พิจารณาตามได้มาปฏิบัติเหมือนอาจารย์บอกว่ามามาปฏิบัติในวันนี้ทำไมต้องมานั่งดูลมหายใจ มันเป็นเส้นทางที่ลัด ก็มาเพ่งดูลมหายใจร่างกายเราก็คือลมหายใจ เพราะลมหายใจนั่นแหละ เป็นตัวสำคัญเป็นตัวทุกข์เลยร่างกายของเราเนะ่ะ เป็นตัวทุกข์เลยนะความรู้สึกของเรานั่นแหละ คำว่าเป็นตัวทุกข์ก็คือเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาคือแสดงถึงความไม่เที่ยงลมหายใจก็แสดงถึงความไม่เที่ยงเห็นไหมมันต้องเข้ามันต้องออกตลอดทำงานตลอดเวลา แสดงถึงความเป็นอนิจจัง และความเป็นอนิจจังอยู่ในร่างกายเรา มันก็เต็มที่อยู่แล้ว จะเป็นรูปธรรมก็แสดงถึงความเป็นอนิจจังอยู่แล้ว จะเป็นนามธรรม คือเวทนาสัญญาสังขารนิยามมันก็แสดงความเป็นอนิจจ์เป็นสภาวะที่เกิดดับเห็นไหมเราจึงจะเป็นต้องกำหนดรู้ การปฏิบัติก็คือการกำหนดรู้นั่นเอง การกำหนดรู้ก็จึงมาฝึกจิตฝึกใจ การเพ่งดูนั่นเองการกำหนดดูหรือการเพ่งดูการสำรวจดู การที่จะมองดูความเป็นจริง เหน็ดเหนื่อยแล้วเนาะที่จริงอัดถ่ายทอดสดอย่างดีแต่มองดูอาการญาติโยมก็เหน็ดเหนื่อย อาจารย์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยเวลาเหมือนกันทำมัดก็จะหลับเหมือนกันเออก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เออมันเหนื่อยมันทนได้ยากใช่ไหมล่ะเออก็ยังยอมรับสัจธรรมเหมือนกัน มันทนได้ยาก ก็ทั้งสังขารก้อนนี้มันเป็นก้อนทุกข์อยู่แล้ว มันทนได้ยากอยู่แล้ว มันเป็นสภาวะที่แปลเปลี่ยนอยู่แล้ว ต้องแก้มันไป จนกว่าจะหมดลม จนกว่ามันจะแตกดับขนาดมันแตกดับเนี่ย เรายังยอมไม่ยอมรับมันนะ ใจมันยังไม่ยอมรับเลยขนาดมันเจ็บมันปวดเนี่ยใจมันก็ยังไม่ยอมยอมรับว่านี่คือสภาวะของความทุกข์ สภาวะของความไม่เที่ยง มันยังไม่ยอมรับนะ พระเจ้าบอกว่าทุกเราก็ยังฝืนว่ามันสุขนะพระเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงเราก็ยังจะฝืนนะอยากอยู่เป็นอมตะเห็นไหมพระเจ้าบอกว่ามันเป็นอนัตตา เราก็บอกว่ามันเป็นของเราจริงๆเห็นไหมมันยังฝืนนะมันยังทวนกระแส มันอยากจะให้ได้ได้ดังใจเรา ก็เหมือนอาจารย์บอกไปเมื่อชาตินี่หล การมากำหนดดูแต่จริงมันง่าย ๆตื้นๆแต่มันก็ลึกนะเหมือนอาจารย์บอกเม่ชาจำได้ไหมตับก็ตับเรา มันจะเป็นมะเร็งมันก็ไม่ได้ขออนุญาต ปอดก็ปอดเรา เวลามันจะเป็นมะเร็งปอดก็ไม่ขออนุญาต ร่างกายก็ร่างกายเราเวลามันจะแก่เราก็ไม่ได้อนุญาตให้มันแก่ ผมก็ผมเรา มันจะงอกขออนุญาตงอกเลยนะมันก็ไม่ได้บอกเลย ฟันก็ฟันเราเนี่ยขออนุญาตปวดเลยนะมันก็ไม่ได้ขอ เราก็ไม่ได้อนุญาตมันปวดเนี่ยนั่งอยู่นี่คิดว่าเคยปวดทุกคนนะฟันหนึ่งฟันมันก็คงจะโยกจากคอนจะถอนจะปวดเหมือนกันนะขาเหมือนกัน เวลามันจะปวดนั่ง นานปันนี้ อาจารย์นั่งพูดนานพาธรรมะก็นานแล้ว คนเรานั่งแต่เก้าอี้เนาะมานั่งนาน ขออนุญาตปวดเลยนะ มันก็ไม่ไม่ได้ขอนะแต่มาไปเห็นฝรั่งนั่ง โอ้ยนั่งเก่ง ก็เป็นเพื่อนกันนะเหมือนเจ้าคุณนนสยสาโล นั่งใหม่ ๆ ท่านก็ไม่ค่อยทนนะ นั่งขัดสมาธิ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เก่ง นั่งไปนั่งมาท่านก็เก่งท่านก็เล่นโยคะมาก่อนท่านฝึกนั่งท่านก็ได้เก่ง นั่งอยู่ด้วยกันด้วยกันท่านก็เล่นโยคะท่านก็เอา ขาในพาดคอพาดทั้งสองข้างเลยนะทั้งทำได้ลยหลวงพ่อเสยสโลเล่นโยคะขาซ้ายก็พาดคอ ขาขวาก็พาดคอโอ้ยว่ะท่านก็จับอาตมาทำด้วยอาตมาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บไม่ไหวไม่ไหวสอนภาษาเหมือนกัน แต่มาสอนภาษา อีสานให้ท่านนะตั้งแต่สอนในตัวมาเลยนิโป ดิวชีเนี่ยนาง นิ้วก้อยผู้ชื่อการนางก้อยก็จะก็จะสอนท่านนะ สอนสอนสอนเป็นภาษาอีสาน แล้วก็สอนมันกองออยกองเอแยะ กองจนปูนกองจันพาน สอนในท่านหมดแหละก็จะบอกท่านเนี่ยท่านก็ถามแล้วถามอีกกันแหละพอปีนั้นอยู่ด้วยกัน ท่านก็จะแปลภาษาแปล หนังสือให้เจ้าคุณพุทธทาสหัวใจพุทธศาสนา แปลภาษาอังกฤษเป็นแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะอาตมาก็จะเป็นเป็นล่ามให้เป็นผู้พูดภาษาไทยให้ แต่ว่าท่านไปแก้ไขใหม่ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่อยู่ด้วยกันภาษานั้น ท่านก็แปล เจ้าคุณพุทธทาสให้แปลให้ เหมือนกันหนังสืออุปรมณีตมาเพิ่งได้มา ท่านใช้เวลาแปดสิบปีอุปรมินีเออก็เพิ่งได้มาไปอมราวดีก็เลยได้มา หนังสือเขาพิมพ์ไปเยอะในอมราวดี เขาไปในห้อง สัพาะพิมพ์หนังสือนี่หมดไปประมาณยี่สิบล้านบาท แต่ว่าก็โชคดีที่มีฝรั่งมีศรัทธาใหม่ ก็เป็นเพื่อนกันกับทางในวัง ของฝ่ายชายนะเป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกัน ก็เป็นชาวพุทธศึกษาพุทธศาสนามา แต่ว่าบังเอิญแต่ว่าท่านมีศรัทธามาก และก็สร้างวัดหลายแห่ง ไม่ได้สร้างเฉพาะอมราวดีนะสร้างหลายแห่ง ช่วยทางวัดศรีลังกาบ้าง ช่วยทางวัดพม่าบ้าง ช่วยทางวัดไทยบ้าง ช่วยทางอมรอมราวดีบ้าง แล้วก็ฟังเทศหลวง พราะหลวงปู่สเมโทเราอริยสัจสี่ของหลวงปู่สเยโทประทับใจมาก ก็พอดีไปเอามาลาวดี พอดีฟังฝั่งทางฝั่งทานนี้ เขาขึ้นป้ายไปขายสามล้านปอนด์แกก็ซื้อถวายวัดเลยนะสามล้านปอนด์เป็นเงินนั้นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบล้านบาท พอไปเห็นโยมไปนั่งปฏิบัติธรรมที่โบสถ์ ที่เจ้าคุณสมิทโอนนะนั่นแหละโยมไปนั่งร้อยคนมันก็เต็มสลาใช่ไหมล่ะแกก็คิดจะสร้างใหม่ ปีนี้ก็ซื้อตัวให้หลวงพ่อเจ้าคุณสมิทโอนดรียบรอยนะนี่บนจำพรรษาที่อมราวดี จะรื้อโบสถ์ให้สร้างใหม่ แกให้งบประมาณสามร้อยหกสิบล้านบาท คนเดียวนะสามร้อยหกสิบบาทจะทำโบสถ์ให้หลวงพ่อสมิทโอนใหม่ ให้พอใช้เอาสองชั้น ชั้นบนพระอยู่ชั้นล่างที่นั่ง ปฏิบัติธรรมพอดีโควิด ก่อนหลวงพ่อสมิทเจ้าคุณสมิทเรก็เลยไม่ได้ไปหลวงปู่สมิทเราก็เลยไม่ได้ไป แต่ก็ยืนยันว่าต้องต้องทำแกจะทำถราวัดด้านไม่เป็นวัดวัดมันเป็นโรงเรียน คนพิการโรงเรียนเด็กกำพร้าสงครามนั่นแหละ จากสงคราม สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งใช้มา 80 ปี แต่ก็ยังดี ๆ นะ ดูไม้กระดาน ดูแล้วยังดี ๆ เพราะเป็นไม้โอ๊กอย่างดี ไม้เนื้อแข็ง ใช้มา 80 ปีแต่เจนี่แกไปไปเห็นญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเยอะนะ แกก็ปลื้มใจ แต่แกไปหน้าหนาว แกไปเห็นผู้คนมาปฏิบัติธรรมหนาว นะ เพราะไม้มันไม่อยู่เลย มันจะทะลุ อยู่นอร์เวย์หนาขนาดนี้ไม้เป็นท่อนเป็นท่อนแบบมันเอามาเข้ากันเรียงกันอย่างดีเวลาหน้าหนาวนี่มันทะลุเลยนะไม่อยู่ แต่ว่าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะบุใหญ่แก้วใหญ่แก้วไปบุซ้อนอีกทีหนึ่งใหญ่แก้วหนาประมาณสี่นิ้วนี่แหละก็จะอยู่ เพราะใหญ่แก้วนี่เวลาไฟไหม้มันจะไม่ไหม้มันดีตรงนี้นะแกก็จะขอรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดเลย แกให้งบหนึ่งร้อยล้านบาทขนาดโควิดนะนี่ขนาดโควิด กันยืนยันยืนยันว่าจะทำต่อคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่หนึ่งร้อยล้านปอนด์สี่พันล้านบาทอาตมาเห็นศรัทธาฝรั่งขาประทับใจ แต่ก่อนเราก็เห็นศรัทธาเซียนมาศรัทธาคนมาเลเซียนะ ที่ดูแลอุปทาน หลวงพ่อเสมียนตวหลวงพ่อยานธรรมโมอยู่นั่นแหละ แกมาทำบุญในประเทศไทย แกทำบุญกับหลวงปู่โอภาสบอกหลวงปู่โอภาสประมาณเกือบสองร้อยล้านบาท ทำบุญอยู่ในประเทศไทยนี้ประมาณสี่ร้อยล้านบาท ต่อมาก็ไป พาหลวงพ่อสมพลไปพักที่บ้านแกสองครั้งที่มาเลเซีย ว่าจะพูดเรื่องอริยสัจไปเรื่องข้างนอกเลยเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเนาะเอาไปพูดครั้งใหม่บ้างพูดถึงสรรเสริญว่าผู้มีศรัทธาของชาวพุทธนะสรรเสริญสรรเสริญว่าพุทธศาสนานั้น เป็นอากาลิโกจริงๆ ไม่จำกัดการเวลา ผู้ใดมาปฏิบัติได้สัมผัสความจริงก็จะเกิดลักษณะนี้ ผู้ที่ไม่ได้สัมผัสก็จะล่มโบโทสันต่อไป ก็ช่วยเร็วไม่ได้นะมันเป็นกฎธรรมดา เป็นกฎธรรมชาติ ผู้ได้สดับธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้า มันก็จะเป็นของมันเองนะอาตมาเสียดายมันนักปราชญ์หลายคนหรือมาสติหลายคน ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมได้สัมผัสธรรมผู้ที่ได้เข้ามา ปฏิบัติธรรมได้สัมผัสธรรมนี่ก็ประทับใจมีมหาเศรษฐีหลาย คน เหมือนมหาเศรษฐีสามมาเลเซียนะที่สร้างวัดให้หลวงพ่อเจ้าคุณวัดยานวาเห็นไหมวัดอะไรนโมบินราชุทิศวะหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ เป็นเงินเท่าไหร่สมัยแกสร้างดอลลาร์หนึ่งก็ 35 ล้านบาทโอ้สามสิบห้าบาท ก็ประมาณ 3,500 ล้าน แต่เดี๋ยวนี้ก็ 31ล้าน31บาทเนาะ30 บาท ก็ประมาณ สมัยนั้น 3,000กว่าล้านบาท ก็แกสร้างคนเดียว วัดที่ใหญ่โตมาก อันนี้ตั้งว่ความศรัทธา ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดมาได้อย่างไรเกิดมาได้จากบุญก็ว่าได้เนาะ จากศรัทธาที่บริสุทธิ์ก็ว่าได้ เหมือนกับญาติโยมที่มาวัดนะเหมือนพวกฝรั่งไม่เหมือนพวกเรานะ ขนมตะเนียมไม่เหมือนกัน พวกเราถ้ามาวัดนี่มาจะไม่มามือเปล่าอาตมาไปอยู่สี่เดือนฝรั่งก็มาวัดเอง เขาก็จะ มามือเปล่า ถึงมากับภรรยา ภรรยาซื้อของเยอะแกก็จะ คือส่วนกายส่วนมัน ส่วนภรรยาก็ส่วนหนึ่ง ส่วนของเขาก็ส่วนหนึ่ง ภรรยาทำบุญเขาก็จะห้าม ทำไมต้องไปให้พระทำไมท่านก็แข็งแรงทำไมท่านไม่ทำกินเองเขาก็จะถามภรรยา ยิ่งไปอยู่ตะบานไปอยู่วโรเบ์เหมือนกันเลย เขาก็จะถาม แต่เขาเข้าใจเหมือนกัน เข้าใจ เมื่อเขาเข้าใจ คนที่ดีก็ดีจริง ๆ เหมือนกัน กับพระกับเจ้าก็ดี ศึกษาค้นคว้า ราะตัวนี้มันมันง่ายต่อการศึกษาใช่ไหมล่ะว่า พอยุคยุคไฟเบอร์ออปติกเขาก็เรียนศึกษาเหมือนกัน เขาก็เกิดศรัทธานะคนดีก็ดีจริงๆแล้วมาส่งภรรยา แทนที่วันไหนว่าง ไม่ได้ไปทำงาน ภรรยาเรียกมาถวายของถวายข้าวพระเรียกมาเดินจงกรม ก็มาด้วย เดินเหนื่อยแล้ว ก็ลงไปก็ไปนอนคอยอยู่รถแหละภรรยาบอกให้กลับก็ไม่กลับ ฉันจะอยู่ปฏิบัติธรรมสี่ทุ่มถึงจะกลับ ฉันไม่กลับ ถึงสี่ทุ่มจะกลับค่อยกลับมารับก็ได้ ก็ไม่กลับ วันนี้ฉันว่างฉันจะอยู่ก็นอนเฝ้าอย่างนั้นแหละพอหิวเลยก็ขึ้นมาสลาปิดอทรพานั่งสมาธิบันไดกันไหนก็ลงไป คนดีก็เหมือนกันนะแต่อกว่าจะเป็นเจ็กเป็นแขกเป็นฝรั่งก็เหมือนกัน ความรู้สึกดีๆก็มีเหมือนกัน ความรู้สึกโหดร้ายก็มีเหมือนกันนะถึงได้เข็นฆ่ากัน อันนี้เราถึงรู้ว่าธรรมชาตินี่เป็นสากลจริงๆ ความดีอยู่ในใจดวงใดความรักความเมตตาเกิดขึ้นในใจดวงใดบุญกุศลเกิดขึ้นในใจดวงใดความศรัทธา ความที่เขาได้สดับธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ในใจดวงใดใจดวงนั้น ย่อมเป็นไป ตามธรรมที่เขาได้สดับธรรม เหมือนอยู่มาเลเซียเหมือนกันนะ เป็นคนตะวันออกกลางเหมือนเจ้าชายซาอุใส่ชุดก็ขาวเลยใส่รัดรัดหัวนะ ก็นิมนต์เ่ยที่พระอาจารย์ไสันที่บ้านก็ขาไปนิมนต์เขานิมนต์อาจารย์ห้วยกวงสื่อลูกศิษย์หลวงพ่อสมชายก็ไปสันที่บ้านกัน ก็คุยธรรมะกัน เขาก็บอกว่าเขาคุยธรรมะเหมือนกัน เขาก็บอกว่าใจเขา เป็นชาวพุทธ แต่ข้างนอกเขาเป็นมุสลิมคำจากเข้าห้องกรรมฐานมาเลเซียผิดกฎหมายเข้าไม่ได้เขาก็บินไปเข้าที่อังกฤษบินไปเข้าที่อินโดนีเซีย บินเข้าห้องกรรมฐานของอาจารย์โกเยนกาพออาจารย์โกเยนกาท่านเปิดไปทั่วโลกในประมาณ200กว่าแห่งท่านก็บินไปไปศึกษาไปปฏิบัติ ท่านก็แปลพระไตรปิฎกแปลของเจ้าคุณพุทธทาสแปลภาษาอหลับท่านก็เล่าให้ฟังนะเออตมาว่า เออ มันเป็นของสากลจริงๆ เป็นธรรมชาติที่เป็นสากลไอ้พวกเราก็ภูมิใจเนาะที่มานั่งเหนือตมาเห็นญาติโยมมา ตั้งใจปฏิบัติก็ภูมิใจ วันได้ช่วยกันถือทอดเนี่ยจันพินโยนี่ก็จบ มีปัสนาจารย์มาเหมือนกันนะจบทางหลวงพ่ออาสภามาเทลามา อยู่วัดพุทธวิหารเทนครนายกสิบกว่าปีเนี่ยก็มาทางน้องประพงศ์มาหาประสบการณ์ ก็คุยกันเอาไว้ว่าจะพาไปอเมริกาแล้วนนั้นดีพอดีได้วีซ่าอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ว่าจะไปก็พอดีมันใกล้จะเข้าพรรษา ปีที่แล้ว ค่าเครื่องบินมันแพงเกินโยมก็เตรียมที่อยู่ไม่ทันจะให้ไปอยู่กับหลวงพ่อจะยันโตหลวงพ่อจะยันโตก็ห่างจากบ้านโยมที่จะไปอยู่สามร้อยกิโลเมตรนะแต่หลวงพ่ออาจารย์จะยันโตกับหลวงพ่อ วัดยันนาวาก็ห่างกันประมาณสามร้อยกิโลเมตรเหมือนกัน ห่างจากวัดตันไป ก็พอดีอาจารย์เดชโตท่านก็ไปอยู่กับทายกที่สนิทกันมาทายกผู้สร้างวัดก็สนิทกัน อาจารย์ เห็นไหมที่อุ้มหลวงปู่ชาขึ้นเครื่องบินเนี่ยอุ้มคนเดียว เป็นพระฝรั่งที่ตัวใหญ่ๆบิ๊กิ๊กว่าเพื่อนนะคนนั้นแหละเป็นทายกศึกออกไปเป็นทายก งานปฏิบัติธรรมเมื่อสองปีที่แล้วปีก่อนปีที่แล้วปีปี ปี 60 มันแกมาตมาเดินไปเจอกันเมื่อเดินออกจากโบสถ์ อ้าวตมาผมก็ ผมมันยาวๆเนาะเมนอาจารย์ประภาคโลพอตมาพูดภาษาอีสานนะเลินก็มากับภรรยาเลินมนอยู่ครับเลินว่าโอ้ยศึกไปยี่สิบปียังไม่ลืมภาษาอีสานนึงไม่ลืมมันออกมาเองนะ เมียกูยิดอาปากฟังอาตมาคุยกันมีภิกษุองค์เดียวที่พูดภาษาอีสานคล่องเก่งที่สุดไม่มีตกเลย แต่หลวงพ่อเจ้าคุณเราก็เก่งเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อเจ้าคุณสยสโลเรานี่พ่อพ่ออย่าไปพูดภาษาอีสานนะพอยมเทพขึ้นเยอะไงเวลาทันเทศมันออกภาษาอีสานเยอะไงนะเลยก็พยายามไม่พูดอีสานแต่เลยพยายามพยายามพูดภาษากลาง ท่านก็เลยไม่เทศพยายามไม่ไม่ไม่พูดภาษาอีสานพอพูดแล้วมันปนกันนะ มันออกมาด้วยกัน ท่านก็เลยพยายามพูดภาษาไทย แต่อาจารย์นภากโลนี้สุดยอดเลยยี่สิบปี ยังคุยภาษาอีสานกันใช่ถามสารทุกสุขดิบกันนี่ถามภาษาอีสานตอบเลยมันไม่ได้ผลยี่สิบปีทำไมจำได้ ไม่รู้นะมันออกมาเองเกี่ยวว่าออกมาโดยอัตโนมัติ อันนี้คืออนุภาพ อนุภาพของธรรมะอนุภาพของพระธรรม ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ได้ ให้มีความสุขสงบเย็นได้และให้มีความปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงได้ฉะนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมต้องตั้งใจ ราะเราไม่ได้ในอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร จริงๆนะในโลกนี้หรือคิดว่าตัวเองจะได้อะไรอยู่บางอาตมามองดูโอ้มันไม่ได้อะไรจริงๆแม้แต่ร่างกายเรา ก็ยังไม่ได้นี่อาตมาหกสิบเอ็ดปีแล้วถ้าอาตมาอยู่อีกสิบปีก็เพียงสามพันสามพันหกร้อยห้าสิบวันเนาะสิบปี อายุยานก็จะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเอ๊ะถ้ากินข้าววันละครั้งนี่ก็กินอีกสามพันหกร้อยห้าสิบครั้งเ ก็ไม่นานเลยเนาะหกสิบเอ็ดปีทำไมมันหกสิบเอ็ดไหวแอบมาว่า ใจมันยังเหมือนสิบแปดปีอยู่ยังยังไม่แก่เลยคุณยายเจ็ดสิบกว่ามึงคิดเหมือนอาจารย์ไหมนีคนรู้สึกเหมือนอาจารย์ไหมเหมือนกันเนาะ รู้สึกว่าแก่ไหมยิ่งใหญ่ตอนตอนหกสิบมาเจ็ดสิบเนี่ยนะันก็ยังไม่รู้สึกอะไรมันจะเหมือนเมื่อสี่สิบ แต่พอเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วมองว่า แก่แล้วอะไรก็จะถอยลงเพราะกำลังมันไม่เหมือนเดิมนี่ยังยังเหมือนอย่างที่ท่านว่านะคต้องแล้วแต่แต่อาจารย์นี่รู้สึกว่าแก่ใจมันหนุ่มดูแต่พอทำอะไรมันเหนื่อย มันเหนื่อยทำอะไรนิดอะไรหน่อยเหนื่อยกระป๋องที่ยกตักหินตักทรายใส่หม้อปูนนะ อาจารย์ไปจับเหมือนเดิมไม่ได้ ปูนซีเมนต์นี่ยกคนเดียวไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ ยกคนเดียวต้อง ค่อยๆจับตั้งแล้วหมุนหลังใส่แล้วก็เอาพิงหลัง ยกขึ้นยกขึ้นได้ แต่ก่อนเนี่ยอาจารย์อุ้มแขนเดียวนี่กระสอบปูนซีเมนต์นี่อุ้มแขนเดียว โยนใส่โม่ปูนก็ได้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ จับผิดท่าเนี่ยเจ็บเป็นเดือนก็ไม่หายกระป๋องหินเนี่ยนะจับโอ้เราจะทำเหมือนเดิม จับโยนใส่โม่ปูน โอ้โหปัดทีเดียวเลย เกือบสองเดือนยังไม่หายเลย เสียศูนย์เนี่ยโอ้คนแก่เป็นแบบนี้เนาะตมาวันมันเป็นแบบนี้นะ คนแก่เขาจะเรียกว่าคนแก่เป็นแบบนี้หรวะมันไม่ทนเหมือนเดิม มันไม่จีรังยั่งยืนเหมือนเดิมนี่เห็นไหม การที่เรามากำหนดแบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมทุกต้องกำหนดรู้เห็นไหมความทุกข์มันมีอยู่จริง แต่เราต้องกำหนดรู้ หรือความทุกข์มันไม่ได้มีอยู่จริง มันเป็นสภาวะของความรู้สึก ก็ได้เหมือนกันถ้าทำมันเรา เราหลงเหมือนกัน เหมือนกับตัวเรานี่แหละ ถ้าเรากำหนดดูจริง ๆ แล้ว ตัวเรามันก็มีอยู่จริง มันก็มีอยู่จริงนี่ถ้าสีดินทำพลนนั่งพูดกันอย่างนี้ไหมแต่พอกำหนดรู้ลึกเข้าไป ตัวเราไม่ได้มีอยู่จริง เป็นเพียงกระบวนการของธรรมธาตุอนิจจังเกิดระดับแค่นั้นเอง พอความทุกข์จึงต้องกำหนดรู้เห็นไหมการปฏิบัติธรรมจึงพากำหนดรู้เห็นไหมตั้งสติเจริญสติอัตมาตามที่อาจารย์บอกกำหนดรู้ความจริงกำหนดดูกาย ดูเวทนา ดูใจตัวเอง ดูความคิดของตัวเอง สี่อย่าง ดูกาย ดูความรู้สึก ภาษาธรรมเรียกว่าเวทนา ดูใจตัวเอง จิตใจ ที่มันชอบ ไม่ชอบอะดูความคิดของตัวเองสี่อย่าง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดดู ถ้าเราไม่กำหนดดูเราก็จะไม่เห็นอาการของมัน อารมณ์ของที่มันคิดที่มันปรุงแต่ง มันประเสริฐตรงไหนประเสริฐตรงที่เรากำหนดแล้วเราสามารถเห็นมันได้ เห็นความคิดของตัวเอง นี่คือความประเสริฐของมนุษย์ เมื่อเห็นความคิดของตัวเองมันสามารถรู้ทันความคิดของตัวเองได้ เมื่อรู้ทันความคิดตัวเองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ นี่คือความประเสริฐของมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานนไม่สามารถที่จะรู้ทันและเปลี่ยนความคิดได้ นี่คือความประเสริฐของความเป็นมนุษย์พอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราฝึกตนเองได้ในความประเสริฐของมนุษย์เขาฝึกตนเองได้ ฝึกจิตตัวเองได้เห็นไหมฝึกคิดได้ ฝึกจิตฝึกคิดฝึกวิธีคิดได้ ฝึกวิธีทำได้ การเขียนก็ฝึกวิธีเขียนได้เห็นไหมนั่นแหละ เราฝึกวิธีเขียนได้ อ่านแล้วก็ฝึกวิธีอ่านได้ จำแล้วก็ฝึกท่องจำได้ นี่คือความวิเศษ แม้แต่คิดเราก็ต้องฝึกรู้เท่าทันความคิดทุกคนก็คิดได้ แต่เราสามารถฝึกรู้ทางทันความคิดได้ไหมและฝึกเปลี่ยนความคิดได้ไหมรู้ว่ามันไม่ใช่นะคิดแบบนี้มันไม่ใช่ เราสามารถเปลี่ยนความคิดได้ คิดแบบนี้มันเป็นกิเลสคิดแบบนี้มันเป็นความโลภคิดแบบนี้เป็นความโกรธคิดแบบนี้เป็นความมิจฉาพยาบาทเห็นไหมเรารู้ทันมันเราสามารถเปลี่ยนความคิดได้ นี่คือความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ที่มาฝึกตนเองได้ สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะฝึกได้เอาละเนาะถ่ายทอดสดพูดธรรมะนิดหน่อย ไปเรื่องเงินเยอะวันนี้เหนื่อยเอาละยังเหลือเวลาพรุ่งนี้สู้กันใหม่ คืนนี้หลับก็ดีเนาะจะได้มีแรง ไม่หลับก็ไม่เป็นไรนะโยมนะ ไม่ต้องอยากให้มันหลับ ถ้ามันไม่หลับอยากให้มันหลับนี่มันจะไม่หลับ ถ้ามันไม่หลับ ก็ดูดูมันสังเกตดูไปหลับก็ดี ไม่หลับก็ไม่เป็นไรทำใจให้สบายสบาย ให้กายได้พักผ่อน ให้จิตได้พักผ่อนกำหนดสติดูปฏิบัติ ไม่หลับก็ดีจะได้ภาวนาเนาะหลับก็ดีจะได้พักผ่อนอาสาธุอนุโมทนา